วัสดีครับในเรื่องที่ 3 นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง โดยกระผมดรกมลโพเย็นจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาดังนี้ เรื่องที่ 3 ขอบเขตเนื้อหาของเรื่องที่ 3 แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง จะมีขอบข่ายด้วยกัน 4 หัวข้อดังนี้ 3.1 แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่ 1 3.2 แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่ 2 3.3 ข้อควรคำนึงในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ตอนที่ 1 3.4 ข้อควรคำนึงในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่ 2 โดยในเรื่องของหลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้ จะมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 2 ข้อดังนี้ ข้อ1เพื่อผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ ข้อ2เพื่อผู้เรียนสามารถอธิบายข้อควรคำนึงในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง เนื่องจากการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเช่นการดูถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่ปรากฏในบทความที่อ่านนั้น โดยแบบทดสอบได้กำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความเอาไว้แล้ว ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงใน 4 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้ แบบที่ 1 จะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นบทนิยาม เป็นคำจำกัดความ หรือเป็นการให้ความหมาย แบบที่2จะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นองค์ประกอบ เป็นส่วนประกอบ เป็นคุณสมบัติหรือเป็นตัวอย่าง แบบที่3จะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในลักษณะของการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมา เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา จากเงื่อนไขที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น และแบบที่ 4 เป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นการถูกระงับ การถูกยับยัง้ง การถูกลดทอน หรือเป็นการได้รับการป้องกันให้น้อยลงหรือยุติลงไป ดังนั้นเมื่อรูปแบบของความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ เมื่อผู้อ่านเริ่มอ่านบทความ ผู้อ่านจะต้องพยายามมองหรือเพ่งมองประเด็นหลักของเนื้อหาของบทความนั้น ซึ่งจะดูจากข้อความที่กำหนดให้ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในกรอบที่กำหนดให้เท่านั้น ดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงดังต่อไปนี้ 1. ต้องจับประเด็นหลักของเนื้อหาบทความให้ได้เสียก่อนว่า บทความเรื่องนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไร ซึ่งผู้ทดสอบอาจสังเกตได้จากชื่อเรื่องของบทความ เช่น ถ้าเรากำลังอ่านบทความที่มีชื่อเรื่องว่า วัยรุ่นไทยทำลายสถิติเอเชีย หรือบทความที่มีชื่อเรื่องว่าจุดอ่อนของคนไทย หรือบทความที่เรื่องมีชื่อเรื่องว่า ใกล้สิ้นปีเสือเสือใกล้จะสูญพันธุ์เช่นได้ว่าบทความในชื่อแรกนั้น เนื้อหาก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นไทย ว่าทำลายสถิติเอเชียในเรื่องอะไร หรือในเรื่องที่สองนั้นก็ต้องจับประเด็นให้ได้ว่า อะไรคือจุดอ่อนของคนไทย จุดอ่อนของคนไทยนั้นมีอะไรอยู่บ้าง และในเรื่องที่ 3 นั้น ผู้อ่านก็จะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าทำไมเสือจึงใกล้จะสูญพันธุ์ 2. ในขณะที่กำลังอ่านเนื้อหาบทความอยู่นั้น ผู้อ่านจะต้องพยายามคำนึงถึงกรอบของการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์เสมอ เช่น ในเรื่องที่ 1 คือวัยรุ่นไทยทำลายสถิติเอเชีย เมื่อเราทราบแล้วว่าอะไรคือประเด็นของวัยรุ่นไทย เราก็จะต้องพยายามจับประเด็นต่อไปให้ได้ว่า แล้วอะไรเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาจากประเด็นนั้น และหากว่าเราจะป้องกัน หรือระงงับไม่ให้เกิดผลที่ตามมาเหล่านั้น จะต้องทำอะไรบ้างหรือทำอย่างไรบ้างเป็นต้น you.